iPad Pro 2020 เปิดตัวไปแล้ว แล้วถามว่า iPhone 9ล่ะ จะมาเมื่อไหร่ ผมคิดว่า คลิปนี้ขอตอบคำถามหลายๆ คนที่สอบถามเข้ามาว่า iPhone 9 จะเปิดตัวตอนไหน ผมขอสรุปให้ฟังอย่างนี้ครับ ณ ตอนนี้เราทราบข้อมูลมาว่า iOS 13.4 นั้นจะเปิดตัวให้ใช้งานในวันที่ 24 มีนาคมที่กำลังจะถึงนี้ จากข้อมูลตรงจุดนี้นะครับ ผมคิดว่าการมาของ iPhone 9 กับ iPhone 9 Plus นั้นจะมาในช่วงนี้นะครับ ช่วงประมาณวันที่ 20 ปลายปลายถึงประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับ ยังไงก็ต้องรอติดตามกัน เพราะว่าอย่างที่เรารู้คือ iPad อะอยู่ดีๆ ก็มาทั้งๆ ที่แบบว่าลืมไปเป็นกลางปีนี้ ี้เลยทีเดียว แต่ว่า iPhone 9 นั้นมีข่าวลือออกมาที่ค่อนข้างหนา แล้วก็รายงานต่างๆ ออกมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่ทั้ง 2 รุ่นนี้จะเปิดตัว ถ้าถามความเห็นผมจริง ๆ ก็ รอดูครับภายในช่วงปลายเดือนนี้ พอได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับการเปิดตัวของ iPad Pro แล้วก็ MacBook Air นั้น ปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ที่กำลังเจออยู่นะครับเพียงแค่ทำให้ Apple ไม่สามารถจัดงานเปิดตัวที่อยู่บนเวทีได้ แต่ก็ยังมีการเปิดตัวสินค้าออกผ่านทางหน้าเว็บ แล้วก็ประกาศวางขายในเร็วๆ นี้นะครับสำหรับในบ้านเรา iPad Pro 2020 จะวางขายเร็วๆนี้ราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาท ส่วนจะวางขายเมื่อไหร่นั้น ถ้ามีอัปเดตทีมงาน iMode จะแจ้งให้ทราบทันทีนะครับอย่าลืมกดติดตามครับช่อง iMode Official ชียลของพวกเรา แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมต้องไอมดในคลิปนี้ ลาไปก่อน แล้วเจอกันนะครับ สวัสดีครับ Let's go